เพื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิยานสำนักดูวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรเรียกปรับไปยังวัดหนองประผม วันนี้ในประชุมอีก เป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลาย ตอนกลางคืนก็มีการประชุมเยียนเทียน ได้ป็นจะบังธรรมะพอสมควร ตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเรา ซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่าง ๆปะปนกัน เป็นท้ายของการฟังปาติโมกเสร็จแล้ว จะได้รับโอวาทพอสมควร แล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นเวไรเป็นเวลากลางคืน จะมีทายกทายิกาทั้งหลายตราดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกะอจออทั้งหลายก็จะได้มารวมกัน ฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะ กับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปี สมัยก่อนวัดท้องประโพงนี้มีสาขาน้อย วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา นัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามาก มารวมกันในสถานที่นี้ ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่ง แล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่า การทำมาพระบูชาก็ดี การทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้น เป็นส่วนรวมกัน ถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบาก กับพระภิกษุสมณีนทายกไตรยิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงในขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่ง ที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควร จะมีบริษัทบริวารมาก ให้อยู่เป็นอีกประเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัว หมายความว่าให้ทำมาคะหรือวิสาขบูชา เฉพาะตัวเอง ในสำนักนั้น นอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดี เพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไร ที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นก็จะดีมาก ไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ ๆ เนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่าง ๆ นี่เลยให้ ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัท ก็น้อยทายกทายกา ซึ่งเป็นบริษัท นั่นต่อน้อยลง แต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่ คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกัน ไม่ได้มาชุมแห่งเดียว ฉะนั้นใครมีความอุตสาหะ อยากจะได้รู้ อยากจะได้เห็น อยากจะได้ยินอะไรต่าง ๆ จากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ ก็จัดในสถาทั้งหลายเท่านั้นมาสถาละอุ้มก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้น ก็ให้อยู่เป็นปกติก็ดี หรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ ไม่ได้ห้าม นี่คือให้ความสะดวก ให้ความสบายกับสาขาทั้งหลาย ดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อย มีโยมตั้งหลายร้อย ปีนี้หรือปีที่ต่อต่อมานี่ก็น้อยลง คืออนุโลมให้ทำมาพระบูชาหรือวิสาขาบูชาตามลำพัง ดังนั้นจึงน้อยลง ธรรมดา อามาค่าบูชาวีสักบูชานั้นพระภิกษุสมณีนเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกัน เวียนเทียนกันตอนย่ำธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกัน โดยถือเป็นเนสชิกตอดง นี่จะคิดกระดงก็หมายความว่า ไม่มีใครดับนอนกัน ทางทายกทายิกาทั้งหลายทางพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้น พยายามนั่ง การตลอดคืน และก็มีการฟังธรรมพอสมควร สมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืน นั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัดกันตลอดคืน อันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดอลวงพ่องนี้ ทุกวันนี้มันแยกกันออกไป ก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้ เฉพาะในวัดน้องว่องนี้ต่อมานี่ก็มีการอะไร คล้ายๆบางมีการเสื่อมลงไปได้ คือไม่ได้นั่งตลอดคืน และไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้อืมให้มันเสื่อมนี่ก็อืม มันจะเป็นเหตุจากสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณถ้าหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไป พระแก่เน้นก็แก่ พระแก่เน้นแก่ ญาติโยมก็ได้แก่กันไป ตามตามกันไปเห็นเจบเป็นข้อเหตุนี้นะอืที่มันตั้งตัวไม่ได้ โดยมากอยต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เอง อันนี้นึกออกเลยจะบุคคลที่จะมีปัญญา คล้ายๆที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟัง ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีก อย่างนี้เป็นต้น มันจะเป็นการดี เป็นภูมีปัญญา สมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้น เนี่ย ถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละ ตายมันตายอยู่นั่นนั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ย ทุกวันเนี่ย มันไม่สบายมาแล้ว ผมก็บางทีผมเลิกไปซะ ห้าทุ่มหกทุ่มจีนเลิกไปไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงออก มามองมองดูอีกหมดเหมือนกัน หมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพวกนมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอืมอันนี้เลยเรียกว่า มันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้น พระพุทธเจ้านิพพานแล้ว มันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตะกูดของเราไปได้ยาก ครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นเนี่ยโดยมากสานุสิทธิ์ทางไหน รักษาสถานที่นักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เอง จะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกัน ถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะอืม จำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกอืม แค่นั่นเลยมาก ลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างเนี้ยค่อยๆจะทำตามอาจารย์ อืมไม่เกินไป นี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์ อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้น โดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันเรามีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่ แล้วก็ทำงานสม่ำเสมอ โดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากกปแล้ว ชอบอยากจะเปลี่ยนแปลง ชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกัน โดยมากก็ชอบอยากอยากแยกทางกัน พูดไม่ลงคอกัน ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กับจำเป็นก็ต้องแยกกัน เป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทางทำให้มันดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นได้ อย่างนี้นี่ เป็นต้นทางอยู่รวมรวมกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไร เพราะขาดการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง เป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไม ปฏิบัติไปทำไม เมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อประวัติมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสีย เมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสีย อย่างนี้เป็นต้น อืมมันก็เป็นไปได้ยาก ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริง ธรรมะที่แท้จริงนั้น มันมันก็เป็นของจริงอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไร่างนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุด เป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมา อยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยาก มันก็เป็นของลำบากเหมือนกัน ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ อย่างนี้ มันถ่ายทอดกันมา นี่เรื่อยๆออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเอง ถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือ ไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของแต่ของให้แข็งแรงขึ้น นี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ ถ้าครูบาอาจารย์เลิกนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไป ผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เรานเป็นยังไง มันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้ อยู่กับื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมาก ทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือ ไม่ค่อยเต็มมือได้ไม่ค่อยเต็มใจ ไม่เต็ม ไม่เต็มตามความสำคัญของตนเอง อย่างนี้คล้ายๆกันที่ว่าเราเป็นเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไอมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่โรงงานเป็นของบริษัท เราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัท อย่างนี้เป็นต้น นี่เราคิดอย่างนี้เป็นต้น ไม่เตรียมใจอะไรไปทำว่านั่นเพราะมันในเงิน ถ้าบริษัทถือไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกัน อะไรต่ออะไรวุ่น มันชอบเป็นอย่างเนี้ยดังนั้นมันจ็งไม่ถึงธรรมะ อะไรทุกอย่างทุกสิ่งตัวเหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์เป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่ง เราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามตามธรรมะ ทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะ ผู้น้อมไปแล้ว เนี่ยโสตะปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแส จิตนี้มันตกกระแสแล้ว เป็นผู้ไม่กลับ ถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้ว แต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วย แต่มันยังไม่เป็นธรรม เห็นโลกมันไม่ดีบางทีโลกโกรเชื่อมา มันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่ มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่ แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้น ยังไงพุดธรรมะก็ได้ เห็นธรรมะก็ได้ แต่ไม่เป็น เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรม รู้ธรรม เห็นธรรม ปฏิบัติธรรม ได้ แต่ว่าร่วงมันจะเป็นธรรมนี่มันยากเหมือนกันนะร่วงมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเอง ที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้ อืม มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่า อืม ถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เลยโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ ไม่ให้คนรู้ว่าไงนเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มี มันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดี บนอากาศก็ดี อยู่ในทุ่งก็ดี อยู่ในป่าก็ดี อยู่คนเดียวก็ดีร้ายคนก็ดี จะไปทำความผิดมาให้คนรู้นะ่ะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสนะจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีฮะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดือดทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้ นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่ มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใคร ไปโกหกคนทุกคน เนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหน ไม่ได้โกหกไม่ได้เช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะ อันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็น ครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็น แต่เราไปหาเลือกสถานที่ทำให้คนเห็นเรา คำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ที่นั่นเพื่อนก็มาอยู่ที่นั่นใครไมาอยู่ที่นั่นนี่คือเราปดทำทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเรา ถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็น ใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนคนหนึ่ง ฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นของแจ้ง เป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้ว จะต้องเห็นตนอืมเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะ เมื่อเห็นธรรมะ ก็ต้องเห็นตนอืมเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะ เมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า เมื่อเห็นพระพุทธเจ้า ก็ต้องเห็นธรรมะ บุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดี คนน้อยก็ดีคนมากก็ดี อืถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้น จะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มี จะต้องรู้ ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเอง ถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ เราก็จะมีความเสียหาย เราบกพร่องบาดคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลยมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้านะ่ะซีขีภูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้ว นะเมันจะโกหกพกวมไม่ได้ จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับเรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราก็ไปในป่า ถือเข็มทิศก็ไปในป่านั้นอ่ะ เข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูจะเอามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกเสแล้ว อันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่า อันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิด แต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่า มันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออก มันรู้ แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมัน แต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเรา เนี่ย เราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเรา เราจะละลายมันได้ ถ้าความจริงของเกมทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเราเป็นเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นอาไ้ความผิดทั้งหลายนั้น ที่มันมีอยู่นั้น อ่า มนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่ แต่ไม่ชอบความผิด แต่อยากจะทำผิด นะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบ ชอบได้วหวอยากจะทำผิด แต่ไม่แห้มันผิด นี่ อืม อยากจะทำไม่ถูก แต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้ อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอืมอ่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะ มันเกิดมาจากเหตุจากวัจจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้ มันเกิดมาจากเหตุเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้ เราอยากจะปฏิตัดเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มี เหตุไม่ดี แต่ใจเราอยากจะให้มันดี เช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มาก ๆ อย่างนั้นน อยากได้มรรคผลนิพพานแต่ไม่อยากทำเพียนเลยไม่อยากจะทำอย่างนี้เป็นต้น อืทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงาน อยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัววันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้ มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้ มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสือ อย่างนั้น เขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วย เช่นนี้เป็นต้น แต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้น มันอยากจะให้เป็นอย่างนั้น แต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะนั่น อย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีก อืม อันนี้ก็เหมือนการฉันนั้น การประพฤติธรรมะ การปฏิบัติธรรมะนี้ มันต้องมีเหตุมันต้องมีผล อืม จะปราศจากเหตุไม่ได้ ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้ว อืม จึงเป็นผู้หมดปัญหา แก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้อืม จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มัน กับปัญหาอันนี้ ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือ แต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าละไอ้ทิศทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้ว นี่ อืมนี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง ฉะนั้นการปฏิวัติ ในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วตันจังหวะมันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด อันนี้เป็นต้นเป็นราก เป็นตัวประธานใหญ่มันทีนั้นทางนั้นอืม พระพุทธเจ้าแต่ทางมีสองสองอย่าง เท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้ แต่เมื่อมันเป็นมาแล้ว มันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิ ไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดี มันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้ว ธรรมะที่แท้จริงอ่ะ ไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมาย อ่ะ มันเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้ว คือของมันมีอยู่แล้ว เรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ย นะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่าง ๆ ก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะ เป็นเรื่องอันหนึ่งอีกต่างหาก ทางอะไรเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ย ทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้ว มันจะเปรี้ยว มันจะหวานมันจะเล็ก มันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้น หรือในในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่า ศึกษาในที่นั้น มันก็รู้สิ่งทั้งหลายต่างกวง ซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวก พุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างกันบางคนม่ต้องเรียน มันต้องเรียน ถ้าไม่เรียนไม่รู้ คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะ ถ้าไม่ไม่เรียนนะเรียนเหมือนกัน คือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่าง เรียนกอไก่ก็ขอไข่ แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมัน ถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่ ช่นเจสาโดมานะขาทันตาตะโจเนี่ย แต่ธรรมชาติของมันแล้ว มันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้ว มันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้ว มันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้ว นะ มันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะ ถ้าเรามาเรียนมาขกยก ขึ้นมา ถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ ถึงเรียนว่าเกสาโลมานะขาตันตาตาโจ ไม่สวยไม่งาม มันก็ยังงามอยู่นั้นแหละ ไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่ มันเป็นของมันอย่างเนี้ยนะไอความเป็นจริงนั้นมันมีอยู่แล้ว ลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแด้มันก็ดับไป เกิดแด้มันก็ดับไป เกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาด เรื่องที่มันไม่แน่นอน เอเรื่องที่มันเเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้น เต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ย ถ้าเราไปเรียนรูปังอนิจจังเมตนานิจจา สัญญานิจจา สังขารานิจจา วิญญาณังนิจจัง เราก็รู้สูตรมันว่า รูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจัง จริงๆไม่รู้ เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วใหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจัง แต่เราว่าเรียนว่ารู้ปังอันนี้จัง มันรู้เพราะการเรียน มันเรียนที่มันสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่ชัด เรียนด้วย รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้ แต่เราเอาสูตรมาเรียน เรียนไปเรียนได้จะสูตรมัน ได้สวดให้มันเพราะไปเลยๆนะ ดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเองเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนี่นะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้ น้อยไส้ใหญ่อะไรนี่บางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดเดียวอยู่ในนั้นเนี่ย ไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้ว ฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้าวันนั่งภาวนาเห็นตัวจริงมาเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้น อะไรมันไม่เกิดขึ้นทำมันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้น อะไรมันไม่มีทำมันนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ ก็มาทำ กายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อน ซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ย พูดง่ายๆถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่นี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิ เนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายๆนี่เมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตาม จับกันอยู่นึกว่าสบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนยเรามีการมีวาจาไม่ ฟันเฟือน จิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหา จิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ เสียงอะไรมาก็รู้ รูปแรงก็รู้มันในดีใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้ นะเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิ ท่านจึงเรียกว่าปัญญา ที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธิ นี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครู สมัยก่อนมีครูนะมีเทียน มีดอกไม้ มีอะไรต่างๆ ไปขึ้นครูว่างั้นนะเดี๋ยวก็ไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขอนวัตการ ขออ้อนวอน ขอให้เป็นอย่างนั้น ขอให้เป็นอย่างนี้ สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลในบริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรา มีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเชิญ อุตกาปิติกนิกาปิติอปนาปิปิติ สมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่ง ไม่เห็นมันเข้ามาสักที นะนั่งมันเดือดร้อน ก็มาคิด เอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญเราศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริง ๆ อย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะ ก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่นี่ ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจึง บางคนก็เห็นในง่าย ๆ บางคนก็เห็นในยาก แต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะ มันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตาม พระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะ อย่าประมาท อย่าประมาทั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่ มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาท ถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึด ยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอน เดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงจนได้มันเป็นแค่นี้ ฉะนั้นทุกอย่างนะมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะ เราจะเอออันนี้พอใจ อันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทาง คือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมาก จนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไป ถึงแม้ว่า อันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปอืม เนี่ย อย่าให้มันมากไป เดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่ายายมันเมา เมื่อเป็นทุกข์ยายมันเมาในทุกข์ เมื่อมันเป็นประสบกับสุข อย่าให้เมา คือเรียกว่าอันมันไม่เมา ไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีพอดีนั่นเอง ถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราเราก็เป็นทุกข์ หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ ถ้าเราไปยึดมันเข้า ไปมั่นมันเข้าอันนั้น มันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไป มันไม่ถูกทาง มันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ มันก็ทุกข์ มันก็เกิดขึ้นมา ไอ้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเจว่าเหตุในทุกข์เกิดการปฏิบัติ การอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่า การรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้น เรียกว่า ปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ เนี่ย ถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์ เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์นะคือเกิดมาที่ตรงไหน อืมแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไร อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้ รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ รู้จักความหลับทุกข์ รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่น ถ้าเราไม่รู้จักทุกเราก็ไปหมายมั่นในทุกนั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณ เช่นว่าเราชอบมันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช้ใครห้าม ก็ไม่ฟังต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับ ไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดืดแต่มันจะงงสิเออนะ ตกใจ มันเป็นแต่อย่างนี้ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะในรู้จักว่า อันนี้มันทุกข์เกิด อันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุในทุกข์เกิด อันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติคืนความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้ อย่างที่เราเห็น อย่างที่เราพิจารณามานี้ การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ มันก็มีเท่าเนี้ยในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกมันก็เกิดขึ้นแต่ทุกประดับไป นอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้ว มีแต่ทุกแล้วมันเกิดแต่ทุกมันก็ดับไป ทุกมันก็เกิดแต่วทุกแด้บมีเท่านี้เราจึงทุกเราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมจึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมัน ไม่รู้จักทุกข์ ก็ไปจับเอาทุกมาเรียง นึกว่ามันจะสุกมึงต่อมาเกิดกัดเอาเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์คล้ากับงูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ระสงสารมันนะ ก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเนี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จัก ก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมา มื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกอบอุ่นขึ้นกับปัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้น นี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้ความหลับทุกข์ ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ ทุกทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุ แล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุที่กระดับไปเพราะมันมีเหตุทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุ ทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุ ทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุ สุขมันก็เกิดจากเหตุ ทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้งสี่ประการนี้ รู้จากทุกข์ รู้จากเหตุของทุกข์ รู้จากความดับทุกข์ รู้จากข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี้ เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่า มันไม่ต้องแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่ จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหู เป็นจมูกเป็นดิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวาง มันวิ่งถึงกันหมดเลย ชวิกอันนี้มันมันวิ่งถึงกันเลย อืมฉะนั้นเราอ่า ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ย มารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดทิงจากของได้พูดถึงการหลักการที่วิชาการที่จะแยกแยะ ที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ย ก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ย คงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ไปไม่ถูก ไม่ไป ไม่ถูก ไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมัน สูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นองั้นเฉยๆยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่าวิชาเลขเรา มันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจาง ทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวน พอดี ทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนะ ปัญญามันเปรียวมันเร็วนะ ไม่ต้องทำวิธีบวก วิธีลบวิธีคูณ วิธีหาร ทำวิธีนึกคิดให้มันรู้ อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับฟุกเดียวได้จำนวนขึ้นมา เท่ากันกับคนที่วิชา มีวิชาทำเลขดีๆ อย่างนี้พูดในผลมันฟุกขึ้นมาเลย เช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกัน ได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่า มันไม่มีหลักการไม่มีชาการ ก็ดีว่า มันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตร แต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากัน มันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกัน ดีเหมือนกัน จบตรงเดียวกัน ดังนั้น อย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกระพูดเป็นตัวรู้ แต่ว่าสอนใครไม่ได้ แต่สอนจะของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะ ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ ทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆ กับคนใบ้ คนใบ้มันฝันไปนอนกับฝันนี่ฝันไปเห็นทุ่งนาบังเห็นไร่บังเห็นภูเขาบังเห็นสัตว์ต่าง ๆ บังฝันเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเดียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูด เรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้ พระประเจกระโพดนี่เหมือนคนไม่นอนฝัน รู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัว เห็นควาย เห็นจัดต่าง ๆ เอาเรื่องสิ่งทั้งหลายเรามาพูดให้เพื่อนฟัง ก็รู้เรื่องเหมือนกัน มันก็เท่ากัน มันก็ไม่แปลกอะไรกัน มีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้น อันนี้เป็นต้น ฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั้น เนี่ย แต่พุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริง คือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรก เป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกเนี่ยเนี่ยมันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปนั่นแต่จะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไง ปัญหามันมีอย่างเนี้ย ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ย ตรงที่สกปรกนั้นออกเลยมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ย ไม่สะอาดอยู่ที่อื่น มันเห็นนี่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นมันสกปรกแค่นี้เนี่ย ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกนะ ก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดกับสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชน อริยชนมันปนกันอยู่ ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่ เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้ มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัด อืม เรียกแ่งความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่าน ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน เก่งมากที่สุดเหมือนกัน แต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดเกิดมาแล้วชอบใจมันมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรเงี้ย มันเป็นธรรมดา มันเป็นธรรมดาได้เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนันเดียวกันอย่าง พวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกัน เนี้ยจะอยู่คนอาทิตย์แต่ทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันแต่แล้วเดียวไม่กลับ อย่างโสตะผู้ที่น้อมไป ทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็น ถ้าความเห็นมันน้อมไปในสนันทุกคนนะ ไอ้ความเกะกะล่าลานนี่ยมันน้อย ปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดือเกินเนี่ย แต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ย ใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ย ถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริง ถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเรานะเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ ไม่ได้ถือเอาใจของเรา เนี่ย ทุกคน ถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพกโกกันจะไม่ยิดช้ากันจะไม่พยาบาทกัน จะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแวงกัน เพราะน้อมไปแล้ว มันน้อมไปแล้ว จิตมันน้อมไปสู่ภวังนั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคล ผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหน มาจากบุคคลที่ไม่น้อมไป เป็นปุถุชน อืม เป็นปุถุชนคนนะ ยังไม่น้อมเหมือนกัน แต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหน ก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชน อืม มันเป็นกัญญาณชน เป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ ไม่ใช่พวกอื่น อืม ไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ทำมารวมกันเข้าไปทงอย่างว่าเป็นสุปฏิปันโนผู้ชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกัน ใครก็ปฏิบัติดี ใครก็ปฏิบัติตรง ใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏะสงสาร ใครปฏิบัติถูกต้องทางกายวาจาจิตของเราแล้วมันก็รวมเข้าไปอันเดียวกัน จึงเป็นคุณสมบัติอันนี้